นะผมไม่ใช่เอาเงินมาลงเล่นซ้ำมันจะทำให้คุณเสียนะครับผม ผมอยากเตือนด้วยความหวังดี เพราะผมเคยเคยทำอย่างนั้น แล้วผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผม แล้ววันนี้อยู่กับผม หนุ่มนะเกลยนะครับผมและตอนนี้เราอยู่ในเกม Fortune Mouse นะครับในค่าย PG Slot หรือสล็อตพีจีสล็อตพีจีล่าสุดนะผมสล็อตหนู ผี หรือสล็อตหนูให้โชคนะผมโอเค วันนี้เรามาได้ทุน 500 บาท เช่นเดิม ใครที่ยังไม่รับชมคลิปฟอร์จูนออกวัดใจนะผมโอ้โหแบบโคตรพระเจ้าแม่งโคตรหล่อกดทีเดียวแตก โอเคช่วงนี้นะผมผมใครจะเล่นผมแนะนำให้เล่นเลยนะสำหรับคนที่เล่นอยู่แล้วนะผมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นแลยจะเข้ามาเล่นเนี่ยไม่แนะนำให้เล่นนะผมไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำในการรับชมนะผมคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะโอเคเรามาที่ทุน500 บาทเดี๋ยวจะจัดเบ็ดเท่าไหร่ดีเอา 500เหมือนฟอร์จูนออกเลยไหมโอเคเราจัดที่เบ็ด50ดีกว่านะครับ ผม ไปครับผม วันนี้ขอกำไรสักพันสองพันก็พอใจแล้วนะ หาตังค์ไปกินหนมนะผม เคี้ยวหนมดมเค เอ้ยไม่ใช่นะผม ไม่ดีไม่ดีอย่าทำตามนะครับ เด็กๆน้อง ๆ หนูหนูยาเสพติดมันผิดกฎหมาย พูดเหมือนเล่นพนันไม่ผิดกฎหมายเนาะคนเราอ่ะเนาะไปผมกดหยุดดูมั้งโอ้ขาดช่องเดียว โอ้ ไม่เป็นอุ้ยกับหมดตูดนี่ว่าไม่ดูโอ้บิ๊กเว้ เลิกหยอกเล่นนะผม กดเพลินจนไม่ได้ดูเลยนะผมตังตัวเองจะมดดากเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเกือบหมดตูนะผมเหลือ80บาทโอ้ถ้ามันมาอีกตัวเดียวนะเมื่อกี้ สมมติมาช่องหนึ่งกับช่องสามข้างล่างเนี่ยเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวจายอีกสิบรอบผมถ้าเมื่อกี้ช่องหนึ่งกับช่องสามมันนะรู้เรื่องครับผมเลิกแน่นอน เลิกจริงแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่โดด อันนี้ไม่โดด อ่า ผมจะมีทิกเล็กๆน้อยๆแล้วผมเวลาสังเกตว่าไอ้เจ้าหนูฟันเหยินนี่มันจะโดดตอนไหนผม สังเกตไหมเวลาไอเวเนยเวลามันจะโดดนะผม มันจะมีการซูมเข้าซูมออกนะ ถ้าเป็นการซูมเร็วๆนะ ผมคือแบบฟื้บไปเลย อันนั้นคือโดดนะผม แต่มันไม่ค่อย ซูมไม่ค่อยซูมอันนี้จะช้า ก็คือถ้าช้า พอช้าปุ๊บมันจะไม่โดดนะครับ ผม โอเคเดี๋ยวกดมือไป เวนเอาเรื่องยังไง ทุนพัน ไอ้ทุนห้าร้อย มันเกินเบอร์ไปป่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าเกมบักไหมมันมันมันแตกดีเกินอ่ะ ผมว่ามันยังไปต่อดี โอเคเดี๋ยวไปต่ออีกสิบรอบดีกว่านะผม โอ้ ทุนห้าร้อยกำไรแล้ว ก็ช่วงนี้จะหัวร้อนหน่อยๆเพราะร้อนตังนะผมยิ้มก็ชากใจ ฮิปปี้ฮิปปี้โอเคหมดสิบรอบแล้วนะผม ไปต่อเดี๋ยวรอไหมอ่ะโหพันเดียวมันไม่พอกินหรอก พันเดียวนี่โหหลังตู้เย็นก็หยิบได้โ้หยอกเล่นนะผมได้พันหนึ่งเนี่ยโหใช้ชีวิตได้ไปสามสี่วันเลยนะ เออ เล่นได้ควรเอาเงินไปใช้ชีวิตนะ ผมไม่ใช่เอาเงินมาลง เล่นซ้ำมันจะทำให้คุณเสียนะครับผม ผมอยากเตือนด้วยความหวังดี เพราะผมก็เคยเคยทำอย่างนั้นกเวเลิกเลิกเลย อะไรอ่ะกูยังพูดไม่ได้ขัดคำ โอเค ขอจบที่ 3,210 บาทเลยละกันนะครับผม ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ให้หนุ่มนักเกลือกันด้วยนะครับผม โอเค แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ ๆ เวลาผมลงคลิปนะ โอเค ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ